เป็นเวรเป็นกรรมที่ตามย้อนมาเอาคืน ให้ฉันต้องยืนเดียวได้เทอมกลางน้ำตาลำพัง ไม่คิดว่ารักที่มีที่เคยให้ไปจริงจัง จะทำชีวิตเธอพังจนยับเยิน ผิดหรือที่รักคำเดียวบงการให้ฉันทำไป ผิดชอบชั่วดียังไงเพื่อเธอหัวใจจะทำก็รักเธอดังดวงใจทำไปไม่กลัวเวรกรรม ขอแค่ได้ทำเพื่อเธอเท่านั้นพอเจ็บ ปวดที่ทำเพราะรัก แต่รักก็ทำลายเผาให้ใจมาลายไม่เหลือเศษซากใดๆที่ให้ฉันต้องทน ต้องอยู่กับความอ้างว้างจนตาย ไม่มีเลย ไม่มีสักคนเข้าใจ ไม่เหลือใครสักคนเลย ผิดหรือที่ฉันยอมเลวเพราะเธอแก้วตาดวงใจ ผิดหรือที่ฉันทำไปจนใครก็มองใจดำสุดท้ายต้องทำให้เธอต้องเป็นเหมือนคน มีกรรมเพราะผลของการกระทำของฉันเองเจ็บ ที่ทำเพราะรัก แต่รักก็ทำลาย เขาให้ใจมาลายไม่เหลือเศษซากใดทิ้งให้ฉันต้อง เจ็บปวดที่ทำ เจ็บปวดที่ทำเพราะรัก แต่รักก็ทำลายเผาให้ใจมาลายไม่เหลือเศษซากใดๆทิ้งให้ฉันต้องทน